พรพรมนะคะ ดิฉันจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าตัวดิฉันเองเนี่ยเคยป่วยเป็นมะเร็งนะคะ มะเร็งช่วงแรกเลยคือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะ มีเนื้องอกในรูทวารตัดทิ้งแล้วนะคะ จากนั้น นะคะ ก็รักษามามะเร็งจากลำไส้ก็ลามมาที่เต้านมนะเต้านมที่ด้านขวานะจากนั้นก็ลามมาที่ต่อมน้ำเหลืองนะคะตอนนี้ก็ตัดเต้านมทิ้ง เลาะน้ำเหลืองทิ้งนะคะก็ยังลุกลามไปอีกนะคะไปถึงตับอ่อนนะคะไปถึงตับอ่อนนะคะตอนนั้นคือทุกขเวทนามากนะจากนั้นก็ลามมาที่ไขสันหลังข้อที่ 6 อีกนะคะเป็นเรื่องราวที่ว่าตัวดิฉันเองเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่รอดแล้วล่ะ นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันทุกขเวทนามากๆนะคะหลังจากนั้นดิฉันก็รักษามาเรื่อยๆ จนมาได้พบนะคะน้ำอาดีนะคะเอนไซม์นะคะซึ่งคุณพิมพ์จิตตะวันนะคะเป็นผู้แนะนำนะคะเป็นผู้แนะนำให้ดิฉันตอนแรกดิฉันก็จะไม่กล้ายังไม่กล้าทาน เพราะว่ามันแบบอะไรที่ว่าดี ดิฉันก็กินไปหมดกินไปหมดกินไปหมด ดิฉันก็น่ากินทีละเรื่องทีละเรื่องเพื่อจะได้รู้ว่า ตัวไหนสามารถที่จะรักษาตัวดิฉันได้นะคะก็มันก็ดีมาเรื่อยๆนะคะ ยาที่ดิฉันกินนะคะแต่ก็ยังหาหมอเป็นกิจวัตรประจำวัน คือเป็นยาต้านต้านมะเร็งอยู่ นะเป็นยาฮอร์โมนซึ่งหมอก็จ่ายนะคะดิฉันก็กินยาสมุนไพรต่างๆ ที่มาก็ดีนะคะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ดีสุดก็คือว่าตัวดิฉันเองเนี่ยไม่ต้องกินยาต้านฮอร์โมนอีกแล้ว ผมก็ไม่ต้องร่วงอีกแล้วนะคะได้ DR นะคะช่วยดิฉันนะคะดิฉันก็ไม่ต้องไปหาหมอหมอบอกว่าไม่ต้องนัดแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้มานั่งวินิจฉัยว่า น้ำ RD เอนไซม์ตัวนี้ช่วยชีวิตดิฉันได้จริงๆค่ะ ดิฉันขอแชร์ประสบการณ์เท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ